ค่ะในแอปพลิเคชันตัวต่อมานะคะที่เราจะแนะนำให้กับนักออกแบบแฟชั่นชุมชนของเรานะคะได้เรียนรู้กันไป ตัวแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่าแอปพลิเคชัน Pinterest นะคะ Today we're going to show you how to create a board on Pinterest. Boards are where you organize your pins by theme or topic. You could make a board for places you want to travel, or recipes you want to make. Create new boards right from your profile. There's always more to learn at help.pinterest.com. Pinterest นั้นมีคุณสมบัติก็คือเราสามารถที่จะ ค้นหานะคะรูปภาพหรือว่าเราต้องการที่จะดู reference ต่างๆนะคะ เราก็สามารถที่จะค้นหาได้ใน Pinterest ซึ่งมีหมดทุกหมวดหมู่เลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบนะคะการ DIY ของต่างๆ เรื่องของแฟชั่น ความสวยความงามแม้กระทั่งเรื่องของกีฬาหรือว่าการศึกษานะคะ ในตัวแอปพลิเคชันนี้นะคะ ก็มีให้เราได้เลือกชมอย่างมากมายเลยค่ะ ซึ่งในตัว Pinterest นะคะนอกจากจะมีเ e f e r e n c e ให้เราได้ดูแล้วนะคะ จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือในการสร้างกระดานส่วนตัวขึ้นมานะคะ เพื่อที่จะนำเรื่องราวหรือว่ารูปที่สนใจเนี่ยไปปักหมุดเอาไว้ ทั้งนี้ในการปักหมุดเนี่ย หรือว่าที่เราเรียกว่าในการ พินนะคะอันนี้ก็เป็นที่มาของชื่อว่า Pinterest นะคะเราสามารถที่จะค้นหาเว็บบุคคลที่เราต้องการที่จะติดตามนะคะหรือว่าสิ่งที่เราชอบ ก็สามารถที่จะพินเอาไว้นะคะ ไว้ในบอร์ดของเรานั่นเองนะคะ ค่ะเมื่อเราเข้ามาในหน้าของตัวแอปพลิเคชันแล้วนะคะ ก็จะเห็นว่ามีรูปภาพนะคะ ที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอนะคะ เยอะแยะมากมายเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปภาพการ์ตูนรูปภาพแฟชั่นนะคะ การออกกำลังกายนะคะ หรือแม้กระทั่งสัตว์นะคะ ก็มีอาหารการกินนะคะ การแต่งหน้านะคะ มีหมดทุกอย่างเลยนะคะ การท่องเที่ยวนะคะ ก็มีเช่นเดียวกัน ในหน้าตาของตัวแอปพลิเคชันนะคะ นอกจากช่องด้านบนนะคะที่เป็นตัวค้นหาที่เราเอาไว้ใช้ในการค้นหาสิ่งต่าง ๆ ที่เราต้องการจะหาแล้วเนี่ยนะคะ ก็ยังมีด้านล่างนะคะ เราสามารถที่จะกดนะคะติดตามนะคะก็คือ เราอยากจะติดตามเป็น p ินเทเลสของคนอื่นนะคะ หรือว่าติดตามหมวดหมู่นะคะ ที่เกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องการจะติดตามนะคะ อย่างเช่นการออกแบบนะคะเราก็สามารถที่จะกดติดตามได้เลยนะคะ ในเรื่องของดีไซน์ถ้าเราต้องการที่จะติดตามนะคะ ซึ่งในตัวที่ขึ้นในหมวดหมู่แรกนะคะ ก็จะเป็นสิ่งที่ผู้คนนั้นมีการติดตามมากที่สุดนะคะ อย่างเช่นเรื่องเมคอัพอันนี้ก็คือมาอันดับหนึ่งเลยนะคะ 1.9 ล้านนะคะในการติดตาม หรือแม้กระทั่งหมวดหมู่นะคะที่อยู่ทางด้านบนนะคะ เราสามารถที่จะเลือกนะคะ หมวดหมู่ได้นะคะ เช่นกำลังเป็นที่นิยมนะคะ ส่วนมากแล้วเป็นที่นิยมก็จะเป็นในเรื่องของการออกแบบนะคะ งานดีไซน์ต่างๆนะคะ ไม่ว่าจะเป็นงานดีไซน์ตกแต่งภายในนะคะ อาคารหรือแม้กระทั่งงานดีไซน์ที่เป็นเรื่องของแฟชั่นก็ตามนะคะ ก็มีเช่นเดียวกันไหมคะเราก็กดติดตามได้เลยนะคะ เพื่อที่ว่าเวลาต่อไปเนี่ย เมื่อมีการอัปเดตข่าวสารอะไรต่างๆ หรือว่ามี reference ต่างๆใหม่ๆ มาเนี่ย ก็จะขึ้นในหน้าอัปเดตของเราให้เลยนะคะสถาปัตยกรรมศิลปะนะคะความบันเทิง ความงาม นะคะ DIY ดีไซน์อ่าเช่นเรามาดูในเรื่องของดีไซน์นะคะว่าจะมีอะไรกันบ้าง ดีไซน์ในเรื่องของสีนะคะ โทนสีที่กำลังมานะคะ การเลือกใช้สีนะคะ กับการออกแบบอ่ะอันนี้เราก็ลองกดเข้าไปติดตามได้เลย หรือแม้กระทั่งในการสื่อสารนะคะ การใช้อาร์ตต่างๆอ่ะแล้วก็กดติดตามนะคะ เห็นได้ว่ามีให้เลือกหลายประเภทมากนะคะแม้กระทั่งในเรื่องของเทคโนโลยีก็มีวิทยาศาสตร์ก็มีนะคะ นอกจากจะเป็นเรื่องแฟชั่นแล้วนะคะ เมื่อเรากดติดตามแล้วนะคะ ก็ให้กดไปที่เสร็จสิ้นนะคะเห็นไหมคะว่าสิ่งที่เรากดติดตามไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ ถ้าหากว่ามีการอัปเดตนะคะอ่ะก็จะขึ้นมาในหน้าฟีดของเราเลยเห็นไหมคะว่าอัปเดตไปเมื่อ 4 ชั่วโมงที่แล้วนะคะอ่าเห็นไหมคะ ทีนี้เราก็ไม่ต้องไปตามหาแล้ว ทุกอย่างก็จะปรากฏอยู่ในหน้าฟีดของเราเลยนะคะ ก็สามารถเลือกดูได้นะคะต่อมานะคะคือการแจ้งเตือนนะคะทีนี้ก็มาดูว่าจะมีการแจ้งเตือนอะไรบ้างหรือว่ามีพินอะไรที่น่าสนใจนะคะ 17 พินยอดนิยมหัวข้อที่คล้ายกันนะคะ เราอาจจะแบบว่า ไปกดหัวข้อในเรื่องของแฟชั่น หรือว่าการดีไซน์ไว้นะคะ ในตัวแอปพลิเคชัน Pinterest เนี่ยก็จะแจ้งเตือนว่ายังมีอีกหลายๆ บอร์ดเลยที่มีเรื่องราวคล้ายๆ กับที่เราต้องการจะติดตามนะคะ เราก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้นะคะ แล้วก็กดติดตามเพื่อที่ให้มีการอัปเดตในหน้าฟีดของเราค่ะ ต่อมานะคะก็คืออันสุดท้ายก็คือสิ่งที่เรานั้นไปบันทึกนะคะ อ่ะอย่างตัวนี้เราจะทำยังไงในการบันทึกสิ่งที่เราต้องการจะเก็บไว้เป็น reference ของเรานะคะหรือว่าเก็บไว้ดูนะคะเมื่อในอนาคตต่อไป ทีนี้เราลองมายกตัวอย่างนะคะ อย่างเช่นเราต้องการหา reference ที่เกี่ยวกับผ้าคลามใช่ไหมคะเพื่อที่จะใช้ในการออกแบบ ให้เราพิมพ์ไปว่า indigo นะคะอ่า เห็นไหมคะ ว่าจะมีหัวข้อที่คนเซิร์ชอินดิโก้เยอะแยะมากมายเลย ไม่ว่าจะเป็นอินดิโก้คุมโทนอินดิโก้แฟชั่นอินดิโก้เดย์นะคะอินดิโก้บูนะคะนี้เราก็กดเข้าไปได้เลย รวมถึงที่เป็น พินเทเลที่เป็นบุคคลนะคะ ก็คือเขาสร้างตัวบอร์ดนั้นมาโดยเฉพาะเลยนะคะ ซึ่งเป็นเรื่องของอินดิโก้นะคะเห็นไหมคะ ผู้คนที่ใช้ชื่อว่าอินดิโก้นะคะ ที่มีเรื่องราวคล้ายๆกับสิ่งที่เราต้องการตามหา ทีนี้เราไม่ได้ระบุไปใช่ไหมคะ เราก็ไม่เป็นไรเราก็กด search ไปเลย อ่า ทีนี้นะคะมันก็จะขึ้นทุกอย่างที่เป็นผ้าคลามที่เราต้องการจะหา reference นำไปใช้ในการออกแบบนะคะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโทนสีใช่ไหมคะว่าจะเป็นสีน้ำเงินคราม แบบไหนนะคะอ่อนเข้มนะคะมีการไล่สีเฉดสียังไงบ้าง ะคะหรือแม้กระทั่งกรรมวิธีนะคะในการทำผ้าครามต่างๆนะคะ การมัดย้อมผ้าครามนะคะ มีกรรมวิธียังไงบ้างนะคะ ที่นอกเหนือจากการทำผ้าครามในแบบฉบับของเราเองแล้วนะคะ ก็จะมีคนอื่นนะคะมาแชร์ประสบการณ์แชร์เทคนิคนะคะในการทำผ้ามัดย้อมที่ทำมาจากครามนะคะ เราก็สามารถที่จะเข้าไปดูเป็น reference เพื่อที่จะนำมาปรับใช้กับงานของเราได้นะคะ รวมไปถึงการเลือกเส้นได้ต่างๆนะคะ การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทำจากครามนะคะ ที่นอกเหนือจากเสื้อผ้านะคะ ไม่ว่าจะเป็นหมวกหมอนนะคะ ผ้าคลุมไหล่นะคะ ผ้าเช็ดหน้านะคะก็มีหมดทุกอย่างเลย ซึ่งตัว Pinterest นี้ถ้า ซึ่งตัว Pinterest นี้นะคะ เมื่อเราหาที่เกี่ยวกับครามเนี่ย ก็จะไม่ใช่เฉพาะครามที่อยู่ในเมืองไทยเท่านั้นนะคะ ก็มีทั่วโลกเลยนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเราลองยกตัวอย่างสักหนึ่งอันนะคะ ในการที่เราจะปักหมุดไว้ นี้เราลองคลิกไปที่อันนี้นะคะ ก็จะมีเรื่องราวให้เราอ่านเพิ่มเติมนะคะ ว่าเป็นบทความของใครนะคะเกี่ยวกับเรื่องอะไร อันนี้ก็เป็นในเรื่องของมูทที่เกี่ยวกับอินดิโก้นะคะมีใครเข้ามาคอมเมนต์บ้างนะคะ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะ รวมถึงเป็นพินอื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องอย่างเช่น ในการที่ชาวต่างชาติเนี่ยนำผ้าครามหรือว่าเทคนิคการย้อมครามของเราเนี่ยนำไปปรับใช้กับในเรื่องของแฟชั่น การออกแบบแฟชั่นในระดับสากลนะคะ การนำไปทำเป็นหมอนนะคะ การใส่ลวดลายนะคะที่ไม่เหมือนใครนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นบอร์ดที่เราเก็บเรฟเฟรน c ์ตรงนี้ไว้นะคะ ว่าในครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องมานั่งหานะคะ ก็สามารถที่จะเข้ามาดูในบอร์ดของตัวเอง แล้วก็คลิกไปที่ตัว Pinterest ที่อยู่ตรงนั้นได้เลยนะคะเห็นไหมคะ เราก็สามารถเลือกการดูได้หลายแบบนะคะถ้าใครอยากจะมีหัวข้อเพิ่มเติมก็สามารถที่จะกดได้เลยนะคะ ค่ะนอกเหนือจากการที่เราจะดูลวดลายดูเรฟเฟรน c ์นะคะที่เกี่ยวกับเรื่องสีการทำอะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำ สิ่งที่เราทำนะคะเอามาแชร์ให้กับคนอื่นได้ดูได้นะคะ